เรามาพูดถึงความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันก่อนนะครับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้น ก็เป็นการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิต และพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะครับ จากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมรักษาฟื้นฟูสุขภาพนั่นเอง จากความหมายที่ได้กล่าวไปนะครับก็จะเห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวหรือการพักผ่อนควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน 3 ประการก็คือ ประการแรกเพื่อรักษาสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับ การท่องเที่ยวในลักษณะนี้กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากทีเดียว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เริ่มให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพของตนเอง โดยการออกกำลังกาย และก็การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี เช่น การนั่งสมาธิ การฝึกโยคะ การอาบน้ำแร่หรือสปา การนวดแผนโบราณ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และการพักผ่อนในที่มีอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นครับ ประการที่ 2 ก็คือ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของนักท่องเที่ยว หรืออยู่ในระยะพักฟื้นนะครับ การท่องเที่ยวลักษณะนี้นักท่องเที่ยวต้องการอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และก็เป็นธรรมชาติ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ แล้วก็ออกกำลังกายแบบเบาๆนะครับเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้บริการลักษณะนี้ก็มีหลายลักษณะนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสถานพักตากอากาศชายทะเลเป็นต้นในประการต่อมาครับข้อที่ 3 ก็คือ เพื่อรักษาโรคของนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในลักษณะนี้นะครับ ก็กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างสูงทีเดียวเนื่องจากการรักษาพยาบาลในต่างประเทศนั้น มีราคาสูงนะครับ ก็เลือกจุดหมายปลายทางเป็นประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยนั้นถูกกว่ามากนะฮะแล้วก็มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีฝีมือทางด้านการรักษานะครับ เช่น การผ่าตัดกระดูก การผ่าตัดเสริมความงามในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานครับ จากที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นก็ประกอบด้วยกิจกรรม การท่องเที่ยวสุขภาพ ทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรมนะครับ เพื่อเพิ่มพูนและก็เป็นการเสริมสร้างพละกำลังให้สมบูรณ์ แข็งแรงแล้วก็มีการปรับสภาพจิตใจให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายขจัดความเครียดแล้วก็ปรับความสมดุลให้กับร่างกาย ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสุขภาพก็มีอยู่หลายลักษณะนะครับได้แก่ สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อความงาม รีสอร์ทเพื่อสุขภาพรวมถึงโรงพยาบาลทั่วไปครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเรามาพูดถึงความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันก่อนครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรสวนเกษตรวนเกษตร สวนสมุนไพรฟาร์มปศุสัตว์ แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ สถานที่ราชการตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อชื่นชมความสวยงาม ความสำเร็จ รวมถึงความเพลิดเพลินในกิจกรรมของการเกษตรในลักษณะต่างๆ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวก็จะได้รับความรู้และก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความรับผิดชอบ และก็การมีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้นครับ ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็มีหลายนัยยะนะครับ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม เรามาดูทางด้านเศรษฐกิจกันก่อนนะครับ ก็คือก่อให้เกิดรายได้กับประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นนั่นก็คือนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายขณะเดินทางท่องเที่ยว เช่น ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่านำเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆนะฮะแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะกระจายไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่นแห่งนั้นเอง ประการต่อมานะครับก็คือก่อให้เกิดความเจริญไปสู่ภูมิภาค เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยว ในชนบท การพัฒนาความเจริญก็จะไปถึงภูมิภาคนั้นๆครับ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในท้องถิ่น เช่น มีการสร้างถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ที่พัก ร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ข้อที่3นะครับทำให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพอย่างกว้างขวาง เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น พนักงานต้อนรับมักกุเทศท้องถิ่น พนักงานให้บริการในที่พัก ร้านอาหารเป็นต้น ทีนี้เรามาพูดถึงความสำคัญในเชิงที่มีต่อสังคมบ้างนะครับนะข้อแรกก็คือทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเป็นการยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนในท้องถิ่นแห่งนั้น เนื่องจากเกษตรกรมีไรายได้ ที่เป็นผลพลอยได้จากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ก็ยังมีไรายได้จากการประกอบการเกษตรกรรมอีกด้วยนะครับ ข้อที่ 2 นะครับ ช่วยลดการละทิ้งถิ่นฐาน และเป็นการอนุรักษ์อาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตน ประการต่อมานะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับช่วยให้เกษตรกร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรครับ มาถึงประโยชน์ในข้อที่ 4 นะครับก็คือก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างคนต่างถิ่นและก็คนในท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน แล้วก็เป็นการช่วยอนุรักษ์สังคม วัฒนธรรม ทางการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของท้องถิ่นด้วยล่ะครับ ประการที่ 5 นะครับก็ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อมในชนบทก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ แล้วก็เกิดสำนึกความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนก่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหน แล้วก็รักษาพื้นแผ่นดินที่อยู่อาศัยของตนเองไว้ ส่วนประการสุดท้ายนะครับ ก็คือช่วยขจัดปัญหา ความแตกต่าง ระหว่างเมืองกับชนบท ช่วยขจัดปัญหาการหลั่งไหล หรือการเคลื่อนย้ายเข้ามาหางานทำหรือการเสี่ยงโชคในเมืองนั่นเองครับ